ทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นหมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างประโยชน์ในการสืบค้น หรือการกำหนดคำค้น เพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เทคนิคการสืบค้นแบบพื้นฐาน หรือ Basic Search เป็นการสืบค้นสารสนเทศอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนโดยใช้คำโดดหรือคำผสมเพียงหนึ่งคำในการสืบค้น ซึ่งมีขอบเขตการสืบค้นได้แก่ ชื่อผู้แต่ง เป็นการค้นหาโดยชื่อกลุ่มบุคคล นามแฝง หรือชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นผู้แต่งหนังสือ ตำรา บทความงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆชื่อเรื่อง เป็นการสืบค้นสารสนเทศด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆการค้นโดยใช้ชื่อเรื่องเป็นวิธีการค้นแบบเจาะจง ผู้สืบค้นต้องสามารถจำชื่อเรื่องได้ หัวเรื่อง เป็นคำหรือวลีที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอื่นๆซึ่งคำที่นำมากำหนดเป็นหัวเรื่องนั้น จะนำมาจากคู่มือในการกำหนดหัวเรื่องคำสำคัญ เป็นการสืบค้นด้วยคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเรื่องที่ต้องการสืบค้น โดยทั่วไปจะมีลักษณะสั้น กระทัดรัดเป็นคำถามหรือคำที่มีความหมาย วิธีการกำหนดคำสำคัญที่ง่ายที่สุด คือกำหนดจากคำที่เป็นคำหลัก หรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง และหัวเรื่องที่ต้องการสืบค้น ซึ่งการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญนั้น ระบบจะทำการสืบค้นคำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง ซึ่งอาจเป็นส่วนต้น กลาง หรืออยู่ส่วนท้ายของชื่อเรื่องก็ได้ 2. เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง หรือ Advanced Search เป็นการสืบค้นที่มีความซับซ้อนกว่าแบบพื้นฐาน มีเทคนิคและรูปแบบในการสืบค้นที่จะช่วยให้ผู้สืบค้นสามารถจำกัดขอบเขตของการสืบค้นสารสนเทศ ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งมีเทคนิคในการสืบค้นดังนี้ การสืบค้นโดยใช้ตรรกะบูลีนเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับปรับแต่งการสืบค้นขั้นสูง โดยอาศัยคำเชื่อม หรือตัวปฏิบัติการ 3คำคือ and or not. เทคนิคการตัดคำ เป็นเทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น โดยละข้อความบางส่วนของคำ และใช้สัญลักษณ์แทนเช่น sharp หรือ comma หรือ dollar ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความสามารถของระบบสืบค้นสารสนเทศ เช่น info sharp ระบบจะทำการสืบค้นทั้งคำว่า Information และ Informatics Libra Sharp ระบบจะทำการสืบค้นทั้งคำว่า Library และ Librarian เทคนิคการจำกัดตัดคำเป็นการจำกัดคำค้นให้แคบลง โดยกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการสืบค้นร่วมกับคำค้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบที่สืบค้นด้วย เช่น ขอบเขตเกี่ยวกับการให้ระบุปีที่พิมพ์ของข้อมูลที่ต้องการค้น หรือภาษาของเอกสาร เช่น Internet and LA เท่ากับ English หมายถึง ให้ค้นหาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น Internet and PY มากกว่าเท่ากับ 2015 หมายถึงให้ค้นหาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปัจจุบันคำพ้องความหมาย เป็นการใช้คำเหมือนที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยให้ค้นเรื่องได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น Ocean Sea ขตข้อมูลเพื่อการค้น เป็นการกำหนดเขตข้อมูลเพื่อการค้น เช่น ชนิดของข้อมูล หรือที่อยู่ของข้อมูล เช่น text green tea URL NASA ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ถือว่าต่างกัน เป็นการใช้ตัวอักษรใหญ่กับตัวเล็ก ในความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ใช้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นต้นชื่อเฉพาะ เช่น เช่น Thomson W Mark ภาษาธรรมชาติ เป็นการสืบค้นจากคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติ เช่น ใช้คำถามภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่ต้องการให้ Search Engine หาคำตอบให้ เช่น What is research